พื่นเทเสียสละไม่มีใครสมองหมอนได้เรื่อยเลยเวลาเพื่อนถึงวาละสุดท้ายคือพระเวทสันดรกระดวงกระเทือนทั่วโลกการเสียสละเพื่อเขาเมตตาเองที่ทำให้เป็นกันไม่ใช่อะไรคือเสียสละนี่แหละให้ทานไปด้วยพระเมตตา ีเวลาทรงกำหนดเป็นเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเราโพธิญาณทำบาปบนชั้นสาบ ก็มาคุณท้อถอยจะแต่พระรู้ทำเป็นศาสดาสมพระไทยหมายแล้วก็นำบอกสังสอนโลกไม่มีอันนี้เกลือปนเอาแต่พร่รู้แล้วก็เป็นเรียนยานเรียนยานดูสัตว์โลกใคร จะได้บรรลุธรรมก่อนนะตอนนี้ดาบททั้งสองเทวินดาบทอุทกาดาบทเลยลืมไปแล้วควรที่จะได้บรรลุธรรมก่อน แต่พระทรงสร้างในขณะเดียวกันนั้นว่าสิ่งชีวิตพระญาทั้งแต่วันี้น่าเสียดายแต่ตรงนีกก็เห็นเป็นตะวัทีทั้งห้า มหนังดิเรื่องหัวใจคนเรื่องหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาความเคารพนับถือหาตาสการะเหมือนอย่างทุกวันนี้นะดูที่มันผิดกันไหมโลกศาสนาแต่ก่อนื่กสมัยทุกวันนี้ศาสนาธรรมเป็นธรรมจริงๆ ผู้ทรงทรงธรรมะจริงๆ ปฏิบัติธรรมจริงๆ เจตนาเป็นธรรมหัวใจเป็นธรรม เกี่ยวข้องกับผู้ใดเป็นธรรม ทั้งนั้นไม่มีโลกเข้าไปเกี่ยวปนนี่แหละธรรมแท้เป็นนั้น เพราะฉะนั้นภาษาไปที่ไหนจึงทำความร่มเย็นให้แก่โลกนั้นมากมายถ้าไปรบกวนสิ่งใดกับใครกวนหนึ่งหานหนึ่งควรนี่แต่ความสงเคราะห์โลกไม่ได้กวนโลก ข้างอะไรก็ไม่รู้หนา มีโรคเข้าไปเกี่ยวปนพออยู่พอเป็นพอไป บอกในการบวชกับลูกขโมยเพื่อนนาพนันเนี่ยฟังสิมีบอกให้สร้างหอประสาทราชเทียนอยู่สะดวกสบายนั่นเองว่าลูกขโมยเพื่อนนาพนันตอนนี้เชื่ออยู่ให้ขโมยต้นไม้ขาวเพื่อจะได้เห็นโทษเห็นภัย ของวัตถุสงสารการปฏิบัติก็เลยเป็นแข็งความเป็นอยู่ปูวายแบบนั้นกัน เพราะยังชีวิต ที่เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอขอให้ไดปฏิบัติทำสมใจเป็นของต้องผ่านของเขาว่าไปประกาศศาสนาก็เพื่อทำล้วนเพื่อหัวใจคนแท้ไม่น เปื่อยโลความนึกดีทั้งหมดเราลองเทียบดูที่สมัยท่านพุทธกาลก็มีแบบแผนตำรับตำราอยู่แล้วนี่ใครๆก็เห็นไ่น่าสงสัยท่านดำเนินกันยังไงท่านอยู่กันยังไงท่านปฏิบัติกันยังไงหัวใจเป็นธรรมทั้งหมดนี่เป็นธรรมบาทมันมีในอา มันที่บินระบาดจิตมันยักออกไปถึงบางอาหาร นี่จะได้อาหารดีเลยมาฉันบางนา เพราะว่านั้นพอรู้สึกนั้นหยุดทันทีแล้วไปเลยบินระ่าดไปเพื่อพุงไม่ไปเพื่อทำมันเลยหยุดเลยเข้าไปตรงนี้ในตำราในคำพีนี่ดังนั้นหลัดับดันบันพบความเป็นที่นั้นเรื่องของกิเลส เนื่อแก้กิเลสท่านก็เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นภัยท่านถึงได้เป็นสายหน้าของพวกเราทั้งทางสนางกระาทั้งางสนางกระาท่านเหล่านี้แลที่เป็นสนางสนางกราจะเป็นท่านเหล่าไหนเราทั้งหลายนี่ได้แต่จะเป็นสา้าของตัวเองก็ยังไม่ได้ จะเป็นสัตทางสนางกระถางมีแก่ประชาชนได้ยังได้ไงเป็นสารหน้าของยังไม่ได้ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้ หนังผิดไป สนาก็เปลี่ยนแปลงมา เปลี่ยนแปลงมาทั้งสี่คำพีเลยวินัยทำพีบาลานก็มีแบบแผนขนาดทำงานมีอยู่อย่างสมบูรณ์การปฏิบัติ มันก็เป็นค่าสิทต่อธรรมโดยลำดับลำดับแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจนี่จะเป็นค่าสิทของธรรมค่าสิทของมรรคผลนิพพานเป็นการเข้าฝ่ายกิเลสอยู่เสมอ แล้วจะเอาพระพุนิพพานมาจากไหนกิเลสไม่เคย ให้คนได้บรรลุผลนิพพาน นอกจากธรรมที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสมีสิ่งสมาธิปัญญาเป็นต้น เท่านั้น ที่จะผลิตผลนิพพานให้คนได้ให้ผู้ปฏิบัติได้ใน่ไดกสำเร็จด้วยการอันรวมผ่อนผันด้วยส่งเสริมวิเลสทั้งหลายนี้ดังานั้นผู้ปฏิบัติจึงเล็งอย่ามองไปอื่น ั่้มองไปพุทธังธรรมังสังฆังสนาสามนี้เป็นหลักสำคัญความพึ่งเป็นพึ่งตายกับท่านภายในจิตใจก็พึ่งแล้ว ความพึ่งเป็นพึ่งตายกับท่านในข้อปฏิบัติที่ท่านชี้แจงแสดงไว้อย่างไรหรือท่านปฏิบัติอย่างไรพาท่านดำเนินอย่างไรนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งยึดอย่างนั้นจะยึดเป็นขั้นๆเลยทำให้ต่อยมือ โลกนี้อย่างนี้แล้ว เขาจะเสกสรรปัญญาดีขนาดไหนก็อย่างเราเห็นเลยจะตื่นมันอะไรตื่นนั่นเป็นนั่นคนนี้คนนี้เป็นนั่นเป็นนี้ว่าวิเศษในป่าคนเราชอบยอกินแต่ลมก็เอาเขายกย่องเัาเสริมว่าเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยผืนผายตาฟ้าตาฟางจนไม่มองเห็นทาง นี่เป็นหมดพอตกกระป๋องแล้วไม่มีใคร เยอะเลยละทุ่เกิดขึ้นไม่มีใครนับถืออย่างน้ีมาโลกเป็นนั้นปูขึ้นปุ๊บลงปูขึ้นปุ๊บลงนะมันเป็นยังโลกธรรมโลกธรรมมันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสนี่จะรู้โลกธรรมก็ต้องเป็นผู้เรียนธรรม เหมือนยอดขอบคิดมีอะไรเรียนถึงเฟนมันก็ถามเสมอ อยากจะมองอะไรเรียตื่นเต้นกับโลกกับสงสารมันแค่นั้นแหละ ถ้าจะอยู่โลกใดทวีปใดก็อยู่เถอะความมั่งมีสีสุดขนาดไหนยงมนามากน้อยมันอยู่ใต้หน้าของกิเลสกิเลสเราเป็นเครื่องมือทั้งหมดนี่มันหาความสุขที่ไหน ดูยังไงังสือเนี่ยก็พิมพ์นั่นมันน่าดูไหมเราดูด้วยความคิดเราดูเพราะถ่ายภาพนั้นคือพิมพ์เพราะแล้วมาดูเป็นแบบโลกโลกเราดูเป็นแบบธรรมเท่านั้นมันจะดูจะพิมพ์มันมันก็ไม่เป็นแบบโลกจิตมันเป็นของมันเองมันมีแง่ของมันจนได้คิจานณาอ่านไปตรงไหนคิจานณาไปพิจารณาไปเรื่องความเป็นอยู่ของโลกความวุ่นวายของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลก มันเปลี่ยนแปลงไปทางไหน มันวุ่นวายไปยังไง มันจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความสูงความทุกข์ความหนามันคมหรือความร่มละลาย มันดูไปนั่นนะเวลาชุมนุมกันแล้วถ่ายภาพถือแก้วแก้วอะไรแบบนี้ละแก้วเบียร์แก้วน้ำชาแก้วเหล้าอะไรแบบนี้ต่างคนต่างถือแล้วทำท่า ยิ้มแก้มเหมือนมีความสุข ความจริงมันเป็นจิยานเท่านั้นเรื่องของโลกหัวใจไม่มีมันไม่มีความสุขนยิ้มออกมาแห้งๆนั่นถ้าเป็นไรก็ถึงมันหาให้ความสุขทำไม่ได้ก็คือีิเลอมันฝังในใจมาเพียงแสดงอาการประดับหน้าร้านไปนั้น ดูมันซึ้งในใจเราดู ไม่มีหาใครได้ความสุขในโลกอย่าไปสงสัยว่าโลกหาความสุขเจอพอได้ปล่อยจิตปล่อยใจมีความสะดวกสบาย เพราะความเป็นโลก เพราะความมั่งมีเพราะความเรียนมากเรียนสูงเพราะคนนับถือแต่มีความสุข เพราะการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจออกนี่แหละ บอกความสุขที่นี่บอกความแห่งความไม่วางใจก็อยู่ที่นี่บอกปลดปล่อยภาระทั้งหลายก็อยู่ที่นี่ทำอันนี้ให้สำเร็จงานของเราให้สำเร็จแล้วเท่านั้นแหละจริงงานของเราก็งานกรรมฐานยังไงนี่พระพุทธเจ้าสอน สอนงานให้เป็นแต่วันบวชเจซ่าลงมานะคะอันตาประตูแต่ตัวดันตานะคะลงมาเจซ่านันมีเป็นเอกเทศ สอนอีกประเทศให้เอานี้เป็นข้อมูล แล้วกระจายออกไปเป็นเหมือนกับเป็นกระทู้เหมือนกับเป็นกระทู้กับแปลว่ามัดคือมัดเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นมัดเป็นมัดแล้วที่นกที่คลายไว้ที่กรรมฐานห้ามีที่ไหน มีอยู่ในกายกระจายไปจนกระทั่งอาการฐานที่สองกระจายออกให้รู้ แจ้งจริงในการสอนสองกระจายไปเทียบเทียงกันทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย มันไม่เหมือนกันนี่ทั้งนั้นนะถึงกระจายนี่อย่างงานงานของงานของการหรือครบรือชาติรือว่าตัดสงสารออกไปหรือที่เลดปัญหาอาสวะออกไปคืองานอย่างนี้เองสถานที่ที่ใดที่เหมาะสมพระองค์ก็ทรงแสดงไว้หมดแล้วหรกขโมยเทศนาสนานเรื่องตามป่าตามเขา ถ้ำนุ่อผาผมบอกไว้หมดมีสถานที่เรียกสงัดมีป่าในสถานที่เหมาะสำหรับงานประเภทนี้งานประเภทนี้เหมาะในสถานที่เช่นนั้นการขบการขันก็ไม่ให้พลุงพลังไม่ให้พร่ำพ่ำเพื่อเพื่อเพราะจะเป็นการกังวลกับเรื่องการอยู่การกินการภาวนาจะมีน้อยฉันกะมือเดียวเท่านั้น พื้นเพยจริงๆทั้งถังนี้เดียวนอกจากนั้นก็มี ดื่มข้าวยาคูยาคูก็แปลว่าข้าวต้มเองดื่มน้ำข้าวต้มผ่อนมีสบายได้มแต่ท่านไม่ว่าให้นั่นได้ทำได้เกิดนี่ของเราเนี่ยยิ่ฟาดตอนข้าตอนกลางเพลินตอนเพลินดีไม่ดีฟาดตอนทำด้วยใครจะไปรู้มัน นี่ปัญหามันเต็มหัวใจแล้วมันจะไว้หน้าใครอย่างนี้มันมันหมดสังสมเหมือนกับนกมันจะปีกกับหางมันคล่องแคล่วคล่องแคล่วไม่เพิ่มพลังห่วงหน้าห่วงหลัง การดูการกินโลกเขาอยู่ได้กินได้ยังไง เราก็เป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเขากินหน้าเรา กินหน้า สมมุติว่าอาหารนั้นดีอาหารนี้ไม่ดีนั่นว่าไปนั้นแหละโยนะในทางนั้นเหมือนกันหมดกินได้หมดถ้าไม่ผิดจากพระวินัยนะสอนให้ยังง่ายๆยังตัวง่ายๆไม่เพื่อไม่ให้กังวลเราเป็นคนชั้นไหน คนชั้นสูงชั้นต่ำคนเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีมีแต่นักบวชอาศัยขอทานเขากิน เขาให้อะไรมาก็กินตามเงื่อนตามเราถ้าไม่ผิดกับโลกกับภัยขาดกับข้าเขาขันกินไปวันชีวิตไม่เป็นไปในวันหนึ่งวันทันมันทำความเพียรไม่ลดละไม่ถอยหลังมีงานอื่นใดมายุ่งมีแต่งานความเพียรพยายามทั้งเกนดูจิตจิตมันคิดอะไร เรื่องราวทั้งหลายที่มันเป็นอารมณ์ของจิตจิตเป็นผู้ผิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาให้ทามต้องการมีไม่อวดเข้าใจจริงๆไม่ใช่อะไร เรื่องอารมณ์ของตัวเองอ่ะมันหลงอยู่อารมณ์ของตัวเองคือจิตมันออกไปวาดภาพนู่นภาพเรื่องนั้นภาพเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้น คิดเรื่องนี้ คิดมอยู่กับเรื่อง ถ้ามีสติปัญญาแล้ว มันจะติดต่อ กี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับเรียกว่าธรรมารมนี่ธรรมารมทำให้หลงเพลินไปกับเรื่องกับเรานี่เวลาจิตสงบเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีหายเงียบกับเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาของเราจะพิจารณาอาการใดทำบทใดก็ตามแง่ใดก็ตาม เราพิจารณาด้วยความสนใจ อารมณ์ภายนอกจะไม่เกี่ยวข้อง เพราะเหตุไร เพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้อง จิตไม่ปรุงเป็นเรื่องภายนอกเข้ามา ทำลายจิตใจ คิดทำหน้าที่เพื่อถอดเพื่อถอนไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อสังสมกิเลสโดยการคิดกระทำอารมณ์ต่างๆ ที่เรียกว่าธรรมารมณ์คือก็สงบเรียนปันขนานั้นเรียนวิชาเรียนเรื่องจิตเนี่ยมันก็รวดเร็ว เราไม่ทันนั่นแหละเนี่ยอ่านคิดไปแล้วอ่านคิดไปแล้วเมื่อเรียนเข้าไป ปฏิบัติเข้าไป จิตละเอียดเข้าไป สติปัญญา ก็มีความแหลมคมขึ้นคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นโดยลำดับนั่นก็ทันที่แยกออกไปเรื่องอะไรพับมันก็รู้ อันนี้ปรุงออกไปแล้วพอปรุงพับมันรู้มันกระดับพับมันก็ไม่มีเรื่อง จะปรุงเรื่องหนือเรื่องชาเรื่อง ดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตอะไร ก็มีผู้นี้ผู้ปรุงว่าภาพเรื่องราวไว้หลอกของเหมือนกับเขาดูหนังในผ้าอย่างเงี้ยในจอในแกนดูหนังลุกเฉยเงาเฉย ป็นบ้าอะไรแล้วเงาอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์มืนก็เหมือนนั่นแหละเงาของมันจริงนะมันทันทันขนาดที่มันตูมขึ้นยับเรื่องอะไรมันมันก็ดับเพราะสติทันมันนิ่งทันปรุงภาพดับพร้อมปรุงภาพดับพร้อมเมื่อไม่ปรุงมันก็รู้อยู่ธรรมดาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ ทำให้เราคิดถึงเรื่องเวลาอยู่ในป่าในเขา การจิตเกี่ยวกับเป็นจิตเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยหลักจิตบังคับจิตไม่ให้ออกนอกจากความรู้ตัวในตัวเองไม่งั้นมันจะว่าภาพเสือภาพภาพอันตรายขึ้นมาให้กลัวเพราะไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วย ในสถานที่มีเสือจริงๆด้วยต้องบังคับจิตไม่ให้มันส่งไปภายนอกเลย มันรู้อยู่ว่านี้เป็นกระตายก็มอบไปตรงนี้จนกระทั่งมันมีความอาจฐานทานไทยในสุด เสือจะเดินมาต่อหน้าต่อทางมันจะเดินเข้าไปหารูปคำหลังเสือได้อย่าง สบายเลยนะตามความรู้สึก มันแน่ในใจนั่น ไม่ได้ว่าเสือจะทำอะไรได้เลยหรืออาจจะเป็นความสำคัญผิดของตัวเองก็ได้แต่แต่สำคัญผิดสำคัญถูกก็ตามเมื่อจิตได้ถึงขนาดแล้วมันไม่มีอะไรกวนใจ ความกลัวก็ไม่มีจิตมีกำลัง เพราะไม่ให้มันออกกำหนดเรื่อยๆไปมันเป็นกำลัง นี่แน่นปังเลยอ่ขึ้นที่อันตรายอะไรก็มาเถอะ ว่างั้นเลยนะมันอาถรรพ์นะเสือก็มาช้างก็มา ไม่หนีว่างั้นเลยนะ คือมันเป็นความอาถรรพ์มันเองไม่คิดว่าเสือหรือช้างเป็นต้นนะจะมาทำลายเราได้เลย เดินก็ไปหาได้อย่างสบาย แม้แต่มันจะทำเราให้ฆ่าเราให้ตายในขณะนั้นก็รู้สึกจะตายไปด้วยแบบอาถรรพ์นั่นเองให้ตายด้วยแบบกลัวนี่ คงเป็นไปไม่ได้เพราะเวลานั้นจิตมันมีกำลัง เป็นี่คือหนึ่งแห่งการระงับความกลัวแห่งการระงับความฟุ้งข่าความก่อควรตัวเองด้วยอารมณ์ต่างๆระงับอย่างนี้ประการมีพอมันก้าวเข้าสู่ปัญญาอ้าวที่นี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะ การระงับความกลัวเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะปัญญาเราสมาธิมันผิดกันในคนคนเดียวนั่นแหละ เราเองเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่มีใครบอกมาหารู้วิธีปฏิบัติแต่ตัวเองเป็นเรื่องเมื่อจิตอยู่ในขั้นสมาธิมันก็ เอาสมาธิเข้าบังคับจิต ให้สงบไม่ให้ส่งกับแต่หาอารมณ์ว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรว่าอันตรายอะไรนี่ไม่ให้ส่งไปมันก็มีเรื่องควรตัวเองเพราะจิตไม่หลอกพอจิตกล้าเข้าวิปัสสนานี่ยับถึงเรื่องเสือนี่มันก็ทันแล้วนี่นะเพียงยับปรุงถึงภาพเสือมันก็ทันแล้วอืมปรุงภาพเสืออ้าทันก็ก็ตามให้มันปรุงให้เป็นเสือเข้ามาแล้วแยกภาพเสือ างที่เขียนคือแยกคำว่าแยกธาตุเสือแยกอะไร เพราะเราดำเนินปัญญาอยู่แล้วนี่เรามาใช้ทำสมาธิมันไม่มันไม่เห็นด้วยจิตมันไม่ถนัดถนัดในการแยกเสือกลัวมันอะไร กลัวเสือกลัวตรงไหนจริงคือตั้งให้มันเห็นเป็นภาพเสืออย่างนั้นหรอไม่ให้มันดับพอเรารู้แล้วว่าภาพของเราออกไปหลอกไปของเอาตั้งไว้ภาพนี้กลัวนะกลัวอะไรคือสติปัญญามันทำ มันทันความเคลื่อนไหวของจิตมันทันเองนะนะมันแจกกล้าเข้าไปมันทันเองอย่างนี้ นี่คือความจริงนี่ไปพูดให้เพื่อนฟังวิธีการฝึกจิตตัวเองเมื่อมันรวดเร็วแล้วมันทันภาพปรุงคือเรื่องอะไรตั้มมันมันมันเห็นนั้น มันรู้นี่แยกออกไปกรแดงทันที พอรู้ภาพดับพร้อมอันนี้เราไม่ให้เราไม่ไม่ดับอัาแยก เพราะเป็นอุบายของปัญญา ให้เป็นเครื่องหนุน จิตใจนี่เรียกเข้าไปอีกาเรแยกธาตุกำหนดดูเสือกลัวอะไรมัน อ่ะไล่เบี้ยหาอะไรกลัวตามหรือตาเราก็มีหนึ่งกลัวนะมันแก้เลยนะกลัวเล็บหนึ่งเล็บเราก็มีหนึ่งกลัวนะกลัวขนมันเล็บขนเราก็มีหนึ่งกลัวนะถ้ากลัวคนนั้นกลัวคนเราที่คนนั้นคนเราก็อันเดียวกันธาตุอันเดียวกันนี่กลัวเที่ยวมันหรือเที่ยวเราก็มี เนี่ย วัวอะไรมันไล่หาจนไม่มีจนกระทั่งถึงหางบัวถึงหางนี่ก็มันจะจนเลยจนนะ เพราะเรามีหางจริงกลัวหางมันเหรอ กลัวหางมันตั้งแต่ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วไปกลัวหาประโยชน์อะไรแน่มันแก้ทันนะออกจากนั้นที่มันกำหนดกระจายขึ้นกำหนด เพราะมันมันรวดเร็วปัญญากำหนดที่แตกกระจายหมด อันนั้นก็แตกกระจายนะ คือความปรุงขอจิตออกไปนี้ก็รู้ คือตั้งเมื่อเรา มันออกเป็นเป็นภาพเป็นภาพเสือให้มันเป็นภาพเสือซะก่อนจนพิจารณางั้น แล้วที่กำหนดที่มันกระจายไปเลยกำหนดกระจายนี่จิตมันไปแวบค่ะเขาเป็นภาพของจิตเอง นี่้าจิตปัญญามันทันเองมันทำลายกันเอง โดยสมมติว่าเสือเสือก็สถานที่นั้นมีเสือมันกลัวนั้นอ๋อนี่ให้มันดูซะก่อนหนูลงไปมันก็หมดพอปรุงขึ้นภาพมันก็ ภาพอะไรมันก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมที่นี่ก็จะกลัวอะไรเพราะมีอะไรหลอกเป็นภาพของตัวเองไปหลอกตัวเองต่างหาก่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรเจอจริงก็นั่นมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง เนี่ยมันก็ไปนั่นเสียมันก็ท่ามันก็ท่ามันไปนั่นเสียจิตมันพลิกไปอย่างอื่น แล้วมันไม่พลิกไปทางให้กลัวมันก็ไม่กลัวจนกระทั่งมันว่างไปหมดมันมันว่างไปหมดอะไรแยกขึ้นมามันก็เพียง เหมือนกับแสงห้อยมันเป็นงมันเองแยกเป็นมาดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมีแต่ความว่างไปหมดแล้วจะกลัวอะไร ที่จะจิตมันครอบ ร่างกายมันว่างไปหมด แล้วครอบโลกธาตุไปอีกด้วยแล้วจะไปกลัวอะไรวายวิธีระงับจิตเป็นอย่างนั้นระงับความกลัวมันไม่กลัว ต้องใช้บายวิธีสติปัญญาให้นำออกใช้เหมือนนั่งเป้าเฉย พอให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะ แต่ว่าไม่บอกนะบอกมาหลายครั้งนห่นแล้ว สมาธิอย่างไหนปัญญาก็ทนกระท่แต่ตามขั้นของมันนี่พิจารณาหาอุบายค้นหาอุบายคิดพิจิตพิจารณาเกิดปัญญาขึ้นมาเองพอเกิดขึ้นมาแล้ว มันก็ทำให้เข้าใจทำให้เข้าใจนี่มันเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นก็เดินปัญญาเรื่อยๆปัญญาเป็นเครื่องแก้ที่เลส สมาธิเป็นเพียงมันไล่กิเลสเข้ามารวมตัว ให้ใจสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายและไม่ฟุ้งซ่านรวมตัวที่มีปัญญาผู้คลี่คลายเพื่อเหตุเพื่อผลจะแก้กิเลสเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไป เหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยเรื่อยจ้าใจก็เกิดความสะดวกสบายเห็นคุณค่าของปัญญาที่นี่หมุนละเรื่อยเรื่อยเรื่อยความเพียรไม่ต้องบอก ถ้าลงปัญญาได้ออกก้าวเดินแล้วนะ เรื่องความขี้เกียจขี้ข้านมันหาหน้าไปหมดไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นไปดูในป่าในเขาหน่อยฐานที่เป็นไรน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่สำคัญไม่สนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัวมันกวนนี่เท่านั้นกลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พาให้กลัวเนี่ยไม่ได้ว่าเสือเป็นอันตรายนะกิเลสนี่เป็นอันตรายเนี่ยมันย้อนเข้ามานี่เสือ กลัวเสือความกลัวนี่เป็นกิเลสเดือดเดือนของเสือมันอยู่กับพมันทหารถ้าเราไม่ปรุงขึ้นว่าเสือมันปรุงขึ้นว่าอันตรายนี่ก็ไม่เห็นอะไรมา ขย่าจิตใจได้ ก็คือความปรุงความแต่งความเกิดความสารของจิตนี้เอง มันมาขย่าจิตใจตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เป็นไผ่แน่มันเอาตรงนี้จะเป็นไผ่ไม่เห็นแตานอกเป็นไผ่นะเข้าถึงขั้นความจริงจริงนี่ก็กิเลสกิเลสเป็นไผ่อะไรกิเลสเป็นไผ่อยู่ภายในนี้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่แสดงได้มาที่นี่มันจะไปตะคุกเงาอยู่นู่นนอกนู่นทำไมเนี่ยปัญญาพอถึงขั้นแล้วมันหมุนติ้วติ้วอยู่นี่มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ อะไรกระดุกขึ้นแรงขึ้นอะไรเป็นือว่าเป็นเรื่องของกิเลสมันทันกันทันกันทันกันทันกันเรื่อยเรื่อยการปฏิบัติธรรมะผู้ใดเป็นผู้ชอบคิดชอบพิจิตพิจารณาผู้นั้นล่ะ จะเข้าใจได้ดีหมาจว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิ ถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาพิจารณาความสงบก็เพื่อจิตสบาย การพิจารณาก็เพื่อถอดถอนเรื่องของจิตก็เพื่อความสบายของจิตต่อกังวลหน้าเป็นหนอนดับเหมือนกันเราจะไปข้ามว่าเราไม่มีภูมิสมาธิหรือเราได้ภูมิสมาธิเพียงแค่นี้เป็นปัญญาไปไม่ได้พิจารณาปัญญาไปไม่ได้เปลนหาคาดหมายกิเลสมันมีขั้นไหนมันมีกิเลสขั้นไหนมั่งไม่เห็นมาบอกเราแต่มันแสดงขึ้นมาตรงไหนมันจะเป็นกิเลสเสียดแทงหัวใจได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกอาการของกิเลสที่มันแสดงออกมานั่นเราต้องคิดเทียบมันไปกิเลสไม่เห็นว่ามีขั้นไหนภูมิหน มันทำไมมันเป็นกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมาเวลามีธรรมเรื่องไหนที่เราจะพิจารณาทำไมจะได้เป็นธรรมถึงวาระที่เราพิจารณาเราต้องพิจารณาเพราะพิจารณาเพื่อแก้กิเลสทำไมจะไม่เป็นธรรมมันต้องหมุนกันนปัญญาต้องหักหน้า หักหลัง น้อยสันทันข่มไม่งั้นไม่ทันทันที่ไหนพิจารณายิ่งกับท่นว่า มหาสติมหาปัญญา เป็นไงมหาสติมหาปัญญา อืมคนกล่าวกันนั้นมันค่ามันหมายนะจิตใจ พระโสดาพระปิธาพระนาคาบรรลุโสดาบรรลุโสพระปิธาบรรลุนาคาบรรลุอรหัตสหานะลัามันก็ฆ่าไปตามแบบนี้นะ ความบรรลุของเราเราก็จะบรรลุอย่างนั้นเราจะบรรลุอย่างนี้มันก็ฆ่าไป ทีนี้ความคาดเหล่านั้นอ่ะ กับความจริงที่เราปฏิบัติไปมันเป็นคนละโลกไม่ไม่ใช่อันเดียวกันเลยห่างกันคนละโลกเหมือนเราวาดภาพเมืองอเมริกานี่เป็นต้นนะ อืมเราไม่เคยเห็นอเมริกาเช่นกรุงวอชิงตันเช่นต้นเลยผู้ไปเห็นแล้ว ในขณะที่เรากำลังวาดภาพนั้นอะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะวาดภาพขึ้นทันทีเมืองไหนก็ตาม มันธรรมะภาพมันดีเราก็เชื่อมันว่าเป็นอย่างนั้นพอไปเห็นเข้าตอนนั้นน่ะ ภาพที่เราวาดไว้นั้นน่ะ กับความจริงมันเป็นคนละโลก แต่เราก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าภาพที่เราวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเรา แล้วมันเคยหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไร พูดถึงเรื่องอะไร มันก็วาดภาพนั้นขึ้นมา พูดเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตาม มันต้องมีภาพขึ้นมาประกอบ ทุกๆทุกอย่างทุกๆครั้ง ทุกๆเรื่องไป แต่เวลาไปถึงความจริงแล้ว มันไม่ตรงกับความจริงแม้อันเดียวเลยอันนี้ซึ่งควรจะเห็นโทษ แต่เราก็ไม่ยอมเห็นเพราะฉะนั้นถึงว่ากิเลสมันกล่อมคนให้หลับสนิทว่าข้ามีมาข้ามมาผลทางเหมือนกันอืมีที่ในโซดาเห็นจะเป็นอย่างนั้นที่จิตตานาาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นเม็นจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นมันว่าข้ามมันไว้เหมือนกันเหล่านี้ก็เป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งนั้นเราไม่ต้องไปคาดเปหมาย ให้เดินตามนี้เลย หลักปัจจุบันธรรมเป็นหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดภายในจิตใจสติเป็นของสำคัญควบคุมงานให้ดี ไม่มีสติมีทะเลทลายต้องมีสติควบคุมทุกข์กับทุกเธอเพราะเป็นงานทำไมทุกข์ยังไงงานประเภทไหนงานนอกงานในมันก็ต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะคนทำงานอันนี้ก็เราทำงานจิตตภาวนาสติก็ต้องมีให้มันครับ จารณามันเห็นด้วยเรื่องความเห็นด้วยความขั้นยาอารมณ์มันผิดกับความจริงนะผิดกันมากหรือเห็นด้วยความจำกับความจริงเป็นคนนั้ลอย่างที่ว่าเห็นกายเหมือนกัน ผมเคยเห็นแล้วเนี่ยที่หนังแล้วก็อาศัยคาดไปแล้วก่อนหมายไปแล้วก่อนขึ้นมาก็ยังมาไปพอพอมันได้จังหวะนี่มันจิตมันกำหนด ปับปั๊บเข้าไปมันมันจิตมันปั๊บนี่มันไม่ยอมปล่อย เขาไม่ยอมปล่อยมันก็ชักเข้าชักเข้าชักเข้าชักไปหมดทั่วร่างกายเลยทีมันกระจายหมดเหมือนกระดาษซึมอ่ามันซึมไปหมดทั่วร่างกายจนกระทั่งความแตกสลายมันเป็นไปในในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมันมันพังไปแตกายมันเปื่อยเน่าก็ดูให้เห็นไหมครับมันพองตัวออกมามัน เป็นไปอย่างรวดเร็วนะปุบปับปุบปับปุบปับปับยิ่งเกิดความสะดุดสังเวชโอ้เห็นอย่างนี้เหรอ เห็นกาย เห็นอย่างนี้เหรอ เห็นอย่างนี้เหรอคุณมันชัดนะนี่นะนี่แหละปัจจการสิทธิคือเห็นด้วยตนเองจริงเห็นด้วยเป็นความจริงจริงเป็นอย่างนี้ผิดกับเห็นด้วยความใจชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าอันนั้นขาดออกอันนี้หลุดลงไป โดยที่เราไม่กำหนด มันเป็นขึ้นมาเอง เป็นเพียงความรู้ให้ยั่งไว้อย่างนั้นน่ย ในจุดเดียวที่มันกระจายไปหมดในร่างกายของเราเองในขณะที่จานาร่างกายของตัวกำลังอวัยวะส่วนนั้นขาดลงนี่ขาดลงตกลงไปอยู่นั้นมันไม่มีความรู้สึกกายนะว่ากายมีหายเงียบไปหมดท่านพิจารณากายตัวนี้อยู่นั่นแหละนามไปเนี่ยัวมรนทำมันลงถึงที่มันแล้ว ส่วนดินมันก็เห็นได้ชัด มันค่อยกระจายลงไปเป็นส่วนน้ำมันก็ซึมลงไปใน ดินบ้างขึ้นไปบนอากาศบ้างลงไปไปทางสภาพของมันพอถึงนั้นนี้ก็ ว่างเปล่าันหมดจิตคือเห็นที่ว่าเห็นอย่างทัดทันเลยเป็นหนังสือกระล่อมคือรวมกระดูกรงหานอกน้ำกระจายไปหมดมันกลายเป็นน้ำเป็นมันกลายเป็นดินไปหมด น้ำออกไปดำน้ำเหงื่อแห้งไปส่วนที่มันเปื่อยหน้ามันก็เป็นดินไปอย่างนี้ดูส่วนที่มันไม่ง่ายเป็นกระดูกนี่มันก็ยังเหลือกองกัน มันทำงานมันเองนี่นะเหมือนกับมันกวาดขึ้นมาตะล่อมตัวมารวมกันเป็นกองแทนที่จะเอาไฟเผามันมันกัดไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเอง นี่ร่างกายทั้งร่างมการมันเป็นอย่างนี้ เป็นธาตุอย่างนี้มันลำพึงมันสลดสังเวชนะร่างกายตัวเองถูกพิจารณาจนเปื่อยสลักหักพังไปยังเหลือแต่เพียงกระดูกแห้งๆดูนี่มันปะัะมันเป็นดินมันเป็นได้อย่างนี้มันเป็นอะไานี้กำลังกำหนดอยู่ในกองนั่นแหละไม่ทราบแผ่นดินมาจากที่ไหน ปึ๊บมาเลยมาปิดตรงนี้ปึ๊บทันทีมามาปิดนี้มันก็มากบกองกระดูกที่เรากำลังกำลังหลนการมาการมากบกันแผ่นดินมาจากที่ไหนมากบกันปึ๊บนั่นนั่นก็เป็นธรรมเทศนาอันหนอ๋อมันก็เป็นดินอย่างนี้ เองเพราะว่านั้นลงก็ว่างหมดเลยว่ามัดไม่มีอะไรเหลือเลยเงียบ ก็เปเครื่องโบเครื่องโบว่างจะว่างว่ายังไงเป็นหมดความสำคัญมั่นหมายอะไรทั้งหมดมาสับอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนนั่งอยู่หรือนอนอยู่อยู่กุฏิหรืออยู่ร่มไม้หรืออยู่ที่ไหนไม่สำคัญทั้งหมดมีแต่ความว่างความรู้อย่างอย่างละเอียดสุขุม เป็นความอัศจรรย์ของความรู้อันนั้น อยู่เท่านั้น ของท่านได้จังหวะที่พอดีแล้ว ก็ค่อยขยายตัวขยายตัวมาแล้วจนกระทั่งมาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นภูมิของจิตเรามันยังว่างอยู่เลยกำหนดดูกุฏิหลังไหนก็ไม่เห็น มันว่างไปหมด เพราะอำนาจแห่งความว่างในภายในสมาธินั้นมันยังไม่หายจางไปเพราะตอนนี้จิตของเรายังไม่ถึงขั้นว่างนะมันมาว่างตอนพิจารณานั้นต่างหาก อัศจรรย์ไปนั่นแหละเห็นร่างกาย เห็นชัดจริงๆไม่มีทางสงสัยว่า พิจารณาร่างกายเห็นได้ชัดเห็นวันนั้นแหละวันนอกนั้นมา มันก็ไม่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมามันเห็นก็เห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพมันไปเรื่อยๆแต่เราก็มันอะไรเสียดายว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นไงถ้ามันเป็นไปตามเรื่องพิจารณาในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆ ความเห็นก็เห็นไปเลยจนกระทั่งการหมดความหมายเรื่องมันรู้เท่าทันหมดแล้วเรื่องการหมดมดเลยกลายเป็นอากาศธาตุทั้งหมดที่การ มันว่างอะไรมันรู้เท่าด้วย แล้วก็ว่างไปด้วยมีหลักการที่มาาเราไม่สงสัยความเป็นพระเจ้าของมีเป็นพิจารณาเรื่อง สัญญาเนี่ยสำคัญสังขารกับสัญญาสำคัญเอาป็นอยู่กับกับกับกับรู่ยิงนาที่ยินนาเข้าใจเออว่างหมดเลยมันว่างกันฐานมันจิตนะมันเฉยๆก็ว่างไม่ได้ภาวนาก็ว่างยังไงก็ว่างว่างหมดต้นไม้ภูเขามองเห็นดูด้วยตาทลายไม่มองเห็นดูด้วยตา แต่กายมันทะลุไปหมดมันเป็นเป็นเพียงเงาๆมันมากไปหมดเมื่อถึงขั้นมากพูดถึงขั้นแล้วก็ทำให้คิดถึงอนัตตาและอนาสุขยิบผมไม่ทราบเป็นยังไงมันยังมันขัดขัดกันดีนะครับอนัตตาและอนาสุขถามตัวคนเขียนเป็นรผมก็สมบูรณ์เต็มทีแล้วผมก็เลยไม่ถามต่อไป เพราะที่มันสมบูรณ์เต็มที่เราเห็นอยู่นี่ อริตตปริยายสูตรรวมถึงขั้นมรรคนี้ปิริเบนติมโนทำทำเมติปิริเบนติมโนวิญญาณเมปิริเบนตินโมมโนสัมผัสเตปิริเบนติมโนสัมผัสปัญญาไปติเวรีตังสุข้างมาดูข้างมาดูขมาดูดูขมาสุข้างมาตัดนิ่เป็นวิมตินั่นถึงใจได้เลินนะไอ้ตัปัญญาได้เลิ เบื่อหน่ายในรูปในเสียงพร้อมกันเบื่อหน่ายทั้งความสัมผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นจากระหว่างตากับรูปกระทบกัน เกิดสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาสุขข้างวายูกข้างวาอารมณ์มาสุขข้างหนังเวรีต่างคือมันเสวยแต่ตัดนี้เป็นเมียติคือ เบื่อหน่ายในสิ่งนี้หมทั้งทั้งทั้งตาทั้งรูปทั้งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นมิญญาณขึ้นมาจนถึงกับเกิดเวทนาเบื่อหน่ายทั้งหมด แล้วก็สรุปเลยถึงเป็นมรรคนิ่งปินบินาตินี่แล้วมาเทียบเทียมกับการปฏิบัติของเรานะมรรคนิ่งปินบินาติขึ้นเบื่อหน่ายในใจมรรคนิ่มรณะในใจเบื่อหน่ายในจิตในใจมรรคนิ่งปินบินาติ ทำเมสุปินีนิปินติเบื่อหน่ายในธรรมธรรมอารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณเนปินิบินติเบื่อหน่ายในความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณเนี่ย ที่รับทราบกับอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์แห่งธรรมโนวิญญาณเนปินิบินติมโนสัมผัสเตปินิบินติเบื่อหน่ายในความสัมผัสมโนสัมผัสเตปินิบินติ เอาลื่นครับพองจนคนพองจนแถวดีละมันแรกแปลงมันเป็นลื่นครับมโนวิญญาณนี้เป็นปีนหินมโนสัมปัสเซปีนเป็นดินยันปนดัง มโนสัมปจักปัญญาปฏิติเวรยิตังมันเกิดขึ้นให้เสมอทุกข้างวา ทุกข้างวาทุกข้างวาทุกข้างวาทุกก็ตามทุกก็ตามไม่สมทุกก็ตามปัจจุบันเป็นเวรตินักเบื่อหน่ายทั้งหมดหนักนี่มันถึงถึงการยิงพอ อนนี้มันเป็นติแล้วนิบบิดังมีรัตติอะไรนี่เมื่อเบปัญหาย่อมคลายกำหนัดนิบบิยังมีรัตติวิราดาวิมุตติมุตติมุตมิติญาณังโหติวุตตังกรรมจริยังกตังกายยังนาปรังใจติปจานาตินากวินามูตัสกวาทัศนวิปุสังสัจจะวินามูตัสกวา เตือคู่ขอะโอโตภัยตังคือมันดุงพิสุทั้งหลายนั้นมันมีความมิ่งเนิงในธรรมทั้งหลายแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสมาตาสาพิกุตาสสานุปาราอาเจกิตายุติสุขนะเมื่อเมื่อพระองค์ได้จัดธรรมะธรรมะวิยาจะมยากรว่าคือหมายความว่าธรรมะที่ยอดเยี่ยม ุิดาศาสนาหนึ่งพันนั้นหนึ่งพันนั้น ได้พ้นแล้วจิตตานิมุตนิมุติมสุขหลุดพ้นแล้ว อาเจอจิตตานิมุติสุขหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งปวงนั่นถึงใจแต่คณะตาคณะสุขไม่เป็นอย่างนั้น ปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ นี่แย้งกันอยู่เราเราว่าเขาจะว่าเสียจารย์ที่ท่านแต่งท่านจะท่านจะตัดถ้ามาตัดจิตจะต้องอยู่นั้นแน่เบอร์หนาในรูปเบอร์หนาในเวทนาเบอร์หนาในสัญญาตูวปัจจุบันปีนิติเวนาปีนิติท่านยายปีนิติท่านฆ่าเลยปีนิติยาที่ปีนิติ เบื่อในในรูปเบื่อในในทำงานในสัญญาณในสารในวิญญาณมันดึงดันเลยถึงเมื่อไหร่า้องคลายกำหนัดไปแล้วเวลาเราปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นเนอรู้เท่าเรื่องอาการทั้งห้าน รู้เท่าชัดๆ เข้าใจชัดไม่มีทางถือเอานี่นั่นจิตจริงๆจะให้พิจารณาอะไรอีกอะไรก็พิจารณาหมดแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรากฏนี้รู้มันทั้งเกิดทั้งดับเราเป็นอัตตาล้วนๆมันลงในอัตตาในการพิจารณาทั้งหลายแสนผม นิจังทุกขังไม่ว่าไปแล้ว มันลงเป็นอาตาล้วนรูปังอาตาเวนาอาตาสัญญาอาตาสร้างข้าราอาตาวิญญาณอาตาไปเลย เวลามันจะรวมยอดของมัน มันมีแต่เป็นธรรมานาตาทั้งนั้น รวมแล้วเป็นธรรมานาตา ทั้งห้าอย่างนี้เป็นธรรมานาตามันธรรมานาตาแต่มันก็ไม่แล้วขันห้านเป็นอาตา มันไม่แล้วในจิต มันจะนิบิดังเวลาจะถีได้ยังไงเมื่อเบญนาย่ำคายกำหนัดเมื่อคายกำหนัดจิตก็หลุดพ้น ื่อจิตลุดพ้นญาณความรู้แจ้งแท้ื่าจิตลุดพ้นแล้วย่อมมีย่อมมีเห็นไหมอิมุตมีมุตมีติญาณังโหตินะญาณความรู้แจ้งแท้ื่าจิตลุดพ้นแล้วย่อมมีเรามันไม่มีเพียงจะรู้รู้เท่าขันห้าตอนนั้น มันไม่มี มันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลายกำหนัดอะไรอะไรถ้ามันไม่เข้าถึงจิตซะก่อนนั่นพอห้านี้อาการนี้มันปล่อยหมดแล้ว มันก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวจริงนั่นมันเข้าไปพิจารณาแล้วอีก ราะจิตตรงนั้น ก็ตัดอาการหมดแล้วสมุนของวิชาทางเดินของวิชาหรือเครื่องมือของวิชาไม้ใช่รูปเวทนาทั้งสามวิญญาณน้มันถูกตัดหมดแล้วคือเรารู้ท่าเข้าทันท่าทงนี้ยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวตรงนี้เราไม่เห็นเราไม่ปรากฏว่าได้คลายกำหนัดหรือได้หลุดพ้นในขณะที่รอบกันห้านั้นเลย มันต้องวาดกรบินี้จนแหลกจนมันนี่แตกกระจายไปนั่น ออกจากนั้นแล้วแะว่านิปินจารเวสีเวสีมันหมดปัญหาถ้ามันค้านกันมันค้านกันอย่างนี้มันค้านในภาคปฏิบัติเป็น ส่วนอาตมาเล่าผิดเยอะหนึ่งในอริตปฏิยาสูตรเรายอมรับทันทีนั่นถูกต้อง คือ ปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิต เขาเบื่อหน่ายในจิตอีกหนึ่งไม่ให้เบื่อหน่ายในสิ่งภายนอกเพราะนั้นเราต้องเข้าไปเบื่อหน่ายในจิต อารมณ์ที่เกิดจากจิตอะไรแล้วเบื่อหน่ายในนั้นเสร็จเลย เบื่อหน่ายในคำอารมณ์เบื่อหน่ายใน มันสิ่งที่มาสัมผัสภายในจิตธรรมอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เบื่อหน่ายพร้อมทั้งหมดเลยตาดนี่เป็นยีติเลยนะรวบเข้ามาตัดนิ่งหมายถึงว่นรวบเอาหมดถ้าเป็นภาษาบาลีก็จะว่ายกสรรพนามขึ้นตัดนิ่งติเลยทันทีคือไม่ต้องพูดอีกหลายคนเช็นชื่อคนนั้นตัวนี้เราเขาขึ้นเลยโซ่แล้วเขาหมายมันเป็นสรรพนามใช้แทนตัวได้แล้วโซ่แล้วเขาโซ่ว่ามันนั่น นี่ตักนี่ปีนนี่บินติคือบั่นายในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนี่บินดังรัสติตายตลอดมีจิตมันก็เป็นอย่างนั้นพอพิจารณานี่เข้าใจแล้วมันก็ตามว่าถึงจิตเป็นพลุในจิตแล้วมันผ่าน พิจารณาขันห้านี้ พอพิจารณาขันห้าเข้าใจหมดแล้วมันผ่านไม่ได้นี่ มันไม่ได้เข้าไปถึงจิตด้วยกนมันผ่านไม่ได้นี่มันเป็นขวางอยู่ในใจ